แดนนุสันตราดินแดนแห่งอารยธรรมแห่งคาบสมุทรมาลายู ชาวมาลายูนุสันตราโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มัสยิดจึงเป็นศาสนาสถานที่สำคัญสำหรับการประกอบศาสนากิจของผู้คนในแถบดินแดนนุสันตรารูปแบบการก่อสร้างมัสยิดแห่งแรกในดินแดนมาลายูนุสันตรานั้น ไม่ได้มีลักษณะวิจิตรบรรจงดังเช่นมัสยิดในแถบโลกอาหรับ หรืออาณาจักรใกล้เคียง แต่มีลักษณะเรียบง่าย เนื่องจากมัสยิดที่สร้างในช่วงแรก ๆนั้น เกิดจากการก่อสร้างโดยพ่อค้ามุสลิม หรือผู้ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาอิสลามได้ก่อสร้างไว้ เพื่อประกอบศาสนากิจ หรือเพื่อความสะดวกในการชุมนุมของผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลาม รูปทรงของมัสยิดจึงมีลักษณะคล้ายบ้านพักอาศัยแบบดั้งเดิมของผู้คนแถบนั้น หรือบางก็เป็นลักษณะที่ได้รับอิทธิพลมาจากฮินดูในแถบชวา มัสยิดหลังแรกแห่งดินแดนอุสันตาราจะมีโครงสร้างและการก่อสร้างในลักษณะรูปแบบหลังคาเมรุ หรือเรียกว่าแบบปราสาทเครื่องไม้ เรียงทับซ้อนกัน มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า หลังคาสี่แฉก หรือรูปเหลี่ยม ลักษณะการก่อสร้างเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากการสร้างสถูปหรือเทวาลัย มีวัฒนธรรมจากฮินดูหรือพุทธอย่างชัดเจน ซึ่งก่อนหน้าที่มัสยิดจะถูกสร้างขึ้น ผู้คนแถบนั้นมีการสร้างเทวาลัยมาก่อน เนื่องจากรับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูและพุทธตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 จนถึงศตวรรษที่ 14 การก่อสร้างมัสยิดในสมัยอดีต สิ่งที่มีความประณีต และดึงดูดคือ รูปแกะสลักต่างๆ และลักษณะหลังคาซ้อนชั้นที่เรียงทับซ้อนกัน ดังเช่นลักษณะของเทวสถานจันทิจาโกในแถบชวา ประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน เป็นสิ่งปลูกสร้างก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาเผยแพร่อย่างดินแดนซันตารา เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะในแถบนั้น ซึ่งเป็นผลพวงให้มัสยิดแถบนั้นได้รับอิทธิพลมาเช่นกัน โดยมีลักษณะเด่นคือ ลักษณะของหลังคาที่เรียงซ้อนทับกัน จึงทำให้สถาปัตยกรรมอิสลามแถบนี้มีลักษณะเด่นที่หลังคา เช่นการก่อสร้างมัสยิดอินดาบุรี ที่เมืองอาเจหรือมัสยิดเดมักที่เมืองชวา และมัสยิดโบราณกำปงลาอสรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซีย มัสยิดแห่งแรกแห่งดินแดนมาลายูนุสันตรานั้นสร้างจากไม้ เนื่องจากในอดีตดินแดนแถบนั้น ไม้เป็นสิ่งที่หาได้ง่าย และสะดวกต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบ อีกทั้งยังเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่มีอากาศร้อนชื้นทำให้เห็นได้ว่ามัสยิดโดยส่วนมาก ทั้งตัวอาคาร และส่วนของหลังคาซึ่งเป็นลักษณะเด่นทำจากไม้ทั้งสิ้น ด้วยความโดดเด่นของลักษณะหลังคาที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ คล้ายเมรุ และมีการตกแต่งด้วยลวดลายวิจิตรบรรจงงดงาม ทำให้มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถานที่ โดยในประเทศอินโดนีเซียจะเรียกว่าหลังคาทรงตุมบัง ส่วนในมาเลเซียจะเรียกหลังคาซอมสี่แฉก แต่กระนั้นการซ้อนทับกันของหลังคา ก็ยังคงแตกต่างกันตามวัฒนธรรมของแต่ละที่ ในแถบดินแดนมาลายูนุสันตารา แต่โดยรวมก็ยังคงเรียกมัสยิดแบบมาลายูนุสันตารา และพบเห็นได้ในเฉพาะแถบนี้เท่านั้น มัสยิดเดมักมัสยิดที่มีความเก่าแก่ที่สุดของดินแดนมาลายูนุสันตารา เป็นมัสยิดเก่าแก่ที่มีลักษณะหลังคาซ้อนทับกันเป็นชั้น ที่เก่าแก่ที่สุดตามแบบมาลายูนุสันตารา และยังคงใช้ประกอบศาสนกิจจบจนปัจจุบัน การก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้ยังคงขัดแย้งกันถึงช่วงเวลาสร้างที่แน่นอน แต่เป็นช่วงที่รัฐบาลฮินดูได้พ่ายแพ้ต่อกองทัพอิสลาม ที่นำโดยระเดนฟาตาซึ่งหลังจากนั้นรัฐบาลอิสลามได้ปักหลักในเมืองเดมักและก่อสร้างมัสยิดเดมักขึ้น ลักษณะของมัสยิดสร้างจากไม้หลังคาซ้อนทับกันสามชั้น แต่ส่วนยอดของหลังคาจะเป็นหลังคามงกุฎมีเสาเอกสี่ต้น โดยเสาหน้าจะเรียกว่าเสาโซโกตาตัน ที่สร้างจากไม้ที่ปริ และเสากลาง 12 ต้น เสาระเบียงอีก 24 ต้น นอกจากนั้นยังมีประตูสามบานอยู่ด้านหน้าและด้านซ้ายขวาอีกด้านละหนึ่งประตูมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งอยู่ในประเทศมาเลเซียคือ มัสยิดกัมปุงลาอุดรัฐกะลันตัน โดยมีการออกแบบคล้ายคลึงกับมัสยิดเตมักในชวาประเทศอินโดนีเซีย มีการคาดการณ์ว่าถูกสร้างในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน มีลักษณะเด่นในแบบมาลายูนุสันตราคือ หลังคาซ้อนสามชั้น พื้นจะถูกค้ำด้วยเสาสูง ตัวอาคารทั้งหมดถูกสร้างด้วยไม้ตะเคียน เหล่านี้คือลักษณะของมัสยิดหลังแรกๆในดินแดนมาลายูนุสันตรา ที่ยังคงพบเห็นได้จนถึงปัจจุบัน แต่ลักษณะของมัสยิดในแถบนุสันตาราไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ปัจจุบันมัสยิดได้ถูกสร้างในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะการใช้งาน วัฒนธรรมพื้นถิ่น และการออกแบบ แต่กระนั้นวัตถุประสงค์หลัก ในการสร้างมัสยิดก็ยังคงเช่นเดิม คือใช้ประกอบศาสนกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน